อ้าวเริ่มสวัสดีครับ วันนี้ต้นกล้าจะมาสอนทำไม้ครับนั่นเอง เยี่ยมเอาเอาเลย ลงมือได้เลยเก็บไปสร้างบ้านก่อนอรนนีสร้างไปแล้วปึ้มไปแล้วก็อนนะ ผมว่าตรงนี้มันว่างเกินกลับเลยนะครับ ภาคด้วย ภาคด้วยว่าใครเหรอลูกอะพูดด้วยสิอ๋อหนูนะ ใช่แล้ว ยังทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วแค่เอาไปนิดเดียวนะคะ อีกนิดเดียวแล้วก็จะถึงแล้วอีก เสร็จแล้วพอเริ่มต้นจากตรงนั้นมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อีกการอีกครั้ง ถ้าทำแบบนี้อีกมันจะกลายเป็นบ้านใหญ่นะครับ đủ tăng lên tâm lại ít nhất tiêu sẵn sàng cho đến hai người thì hai mẹ ở à, đây ở bên này ก้นนะครับ ท่านผู้ชมกำลังจะทำสครับอีกอันนะครับ ถ้าเราไม่สร้างอีกอัน หัวเราก็จะทำไม่ได้อีกนะครับ หัวมันเล็กเกิน เปิด มาอีกไไม่มาันจะเป็นที่รองมือนะคะเรียบร้อย ต่อไปก็เอาเครื่องมือมาตกแต่งในนี้นะคะ 小朋友。 มันก็จะมาอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวส่งให้พ่อเลยเอาโฆษณาอีกแล้วอ่ะ me. อีกอันอีกนะอ๋นี่ระวังไปตรงไหน ตรงนี้ละกันอุ้ยกดเปิด มันเกาะพระอาทิตย์มันก็มืดได้ไง อ๋อ พระอาทิตย์ก็มืดเหรอ อืม มืดในไม้ครับก็ได้ อ๋อ แล้วครับ เสร็จแล้วบ้านเรา เดี๋ยวยังไม่ได้เสร็จอีก เสร็จแล้วยังอ่ะแค่มีแค่นี้ ลืมไฟไปไม่ไดยไฟไว้ข้างบนนี้นี่นี่แต่จะลืมตรงนี้ด้วยล่ะ นี่มันจะมีปุ่มแบบนี้นะครับ ให้เอาวางไว้บริเวณตรงนี้ ถ้ากดแบบนี้มันก็จะไม่ติดนะคะมันต้องใช้ไฟที่ดับก่อนนะครับปิดก่อนต้องเอานี่ใหม่ก่อน มันทำไม่ได้ครับ เอาใหม่ก่อนผมมันต้องใช้อันดับไม่ดับ อันนี้หับตรงนี้นี่นี่ ก็แล้วกันเสร็จแล้วพ่อเล้วเสร็จแล้วเสร็จหร้ยังเสร็จแล้วครับ ไหนหันมาดูซินี่โอ้แต่ยังขาดหลังคาไปอีกนะต้องไม่ใส่หลังคา เอา ก็บ้านก็ต้องใส่หลังคาสิ ก็ใส่สิ หลังคา นี่กำลังจะใส่อยู่บ้านจะไม่มีหลังคาได้ไง อม้มหลังคาน้ำก็รั่วใส่ น้ำฝน น้ำฝนใช่ไหมใช่ รั่วท่วมปากในไม้ครับมันก็มีน้ำฝนเหมือนกันนะ มีด้วยเหรอ มีสิ ในนี้ก็ยังในโลกนี้มันก็ยังมีฝนตกเลยในไม้ครับก็ต้องมีสิ อ๋อเร็วเร็วรีบทำหลังคารีบทำหลังคาก่อน เดี๋ยวฝนตกนะ ฝนไม่ตกเดี๋ยวมายังสร้างไม่เสร็จมันก็เปียกสิ เปียกมันไม่มีทางท่วมหรอก มันจริงนะ มันไม่มีทางท่วมแต่ว่า ก็อาจจะโดนฟ้าผ่าก็ได้ฝนตกแรงเนี่ยเรดูเรเร่งมือหน่อย เสร็จแล้วนอนนะครับ ครับจะพูดสองรอบทำไมอู้อย่าบอกป่าแย่แย่เอ้าขันตรงนี้แล้วขอกลับไปมึง เสียเอ้าเดี๋ยว ขอไปสร้างไฟตรงนั้นก่อน มือตืดอตืดอตื้อเลยหือยากกลับบ้าน ผีสิงไงโหเอ้ย ต้องสร้างกระดาษ Come baby. ทับผมอยู่แล้วเนี่ยเอ็ดค่ะเอาเมื่อตื่นแต่ดีที่ทางเรามีเอดวอลระเปิด แล้วนะครับ เอาแล้วก็เลือกประตู ตรงนี้กินแล้วพอเสร็จแล้วเสร็จยัง เสร็จแล้ว ไหนโชว์สิโชว์สินี่ครับ นอนได้เสร็จแล้วทำยังไง ไหนหันมาดูหันมาดูเนี่ยไหนขอดูหน่อย เสร็จเทรเพทำผสมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วทำไง สัญญากันว่าจะไป เมื่อกี้สัญญาว่า จะไปนอน จะไปนอน โอเค ขอบคุณครับ สวัสดีครับก่อนแล้ว ขอบคุณครับ อ่านอนได้แล้วบ๊ายบาย บ๊าย บายครับ เดี๋ยวผมไปนอนกันนะครับ บ๊ายบาย